เรามาต่อกันที่ฟาร์มใกล้ๆนะฮะ จากฟาร์มปลากัดตอนนี้มาเป็นฟาร์มปลาทองใช่ไหมคุณลุงครับ วันนี้เรามาที่อ่าฟาร์มของคุณลุงเชียงนะฮะ ตอนนี้คุณลุงเชียงนะฮะทำฟาร์มปลาปลาทองนะฮะ ปลาทองทำมากี่ปีแล้วฮะคุณลุงทำมาก็เจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วฮะ แล้วก่อนหน้านี้คุณลุงทำอะไรมาก่อนครับ ก็ทำสวนทำไร่รับจ้างมั่งอะไรมั่งเรื่อยๆไป อืมทำไมถึงเลิกทำสวนทำไร่ฮะเพราะว่า ทำสวนทำไร่มันนะมันไม่แน่ไม่นอนทำพวกนี้พวกนี้มันค่อนข้างจะแน่นอนกว่ากันนิดหน่อย หมายถึงรายได้ไม่แน่ไม่นอนใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วรายได้การขายปลาท้อนี่ดีกว่าใช่ไหมฮะ มันก็ถ้าเราดูแลดีๆ ถ้ามันไม่มีปัญหาคือไม่ตายแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมันก็รายได้โอเคใช่ไหมฮะอืและเจ็ดแปดปีเนี่ยเราเรามีการพอเรียกจุดเริ่มต้นคือ จากปลากี่ตัวจนถึงมาเป็นปัจจุบันเนี่ยทีแรกก็ทำอยู่แค่ ห้าหกพันตัวห้าหกพันตัวนะครับก็เยอะอยู่นะครับนะ แต่ผมาตอนนี้ตอนนี้ชุดนี้ทำลงไป ไม่ได้ทำลูกปลาเองแล้วครับผม สร้างเข้ามาตอนนี้เอาลูกปลามาลงอยู่แสนกว่า แสนกว่าตัวอ่าโอ้โหแล้วตอนนี้ในการเพาะเลี้ยงเราใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงแบบว่ากี่กี่สัปดาห์กี่เดือนถึงจะส่งขายได้ครับก็พูดถึงมันก็อยู่กับสภาพบ่อของเราอะถ้าสภาพบ่อของเราถ้ามันดีหน่อยถ้ามันปล่อยน้อยหน่อยเนี่ยเราก็จะเลี้ยงโตหน่อยได้ แต่ถ้าเราปล่อยมากไปเนี่ยเราก็อยู่ประมาณไม่เกิน2เดือนเนี่ยเราส่งขายได้เอาส่งขายได้คือคือแม่ค้าก็จะมารับต้องตัวบาทห้า สองบาทสามบาทสี่บาทอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกสายไปอย่างเงี้ยเราเน้นเพาะพันธุ์ขายส่งมากกว่าใช่ไหมฮะอืมแล้วก็ปลาทองเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับพวกปักกิ่งปักกิ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็ก ๆ ตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวสั้นๆแล้วหัวก็จะมีวุ้นแต่หมีวุ้นนะฮะถ้าเป็นหอหอก็จะเป็นตัวใหญ่ถึงจะมีวุ้นอ๋อต้องเป็นตัวใหญ่ อันไหนราคาสูงกว่ากันอ่าหอราคาจะสูงแต่มันก็ทำยากแต่ทำยากราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ก็มี สองพันสามพันอย่างเงี้ยสองพันสามพันนะต่อต่อตัวต่อตัวแต่มันทำยากนิดนึงใช่ไหมเพราะตัวหนึ่งว่าพูดถึงถ้าเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงในบ่อเนี่ยอยู่ประมาณสสองามร้อยตัวเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงอย่างน้อยๆต้องมีหกเดือนขึ้นไปโอหหกเดือนในการที่จะได้ขายได้สองพันสองพันบาท ต่อตัวสองพันบาทต่อตัวนี่ขายทีนึงได้ประมาณกี่ตัวฮะเขาก็ส่วนมากมันก็จะมีออเดอร์สั่งอยู่แต่เขาไม่ก็ไม่จำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คืออาทิตย์ หนึ่งก็อยู่ประมาณสักห้าตัวสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามาถึงเป็นพันๆตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเพราะพวกนี้มันจะทำค่อนข้างยาก เพราะใช้ระยะเวลาด้วยเนาะเพราะว่าแล้วอีกอย่างบางทีทำไปทำมาเนี่ยช่วงปลาอยู่ในบ่อเนี่ยสองสามร้อยตัวเนี่ยถ้าเกิดอากาศไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบดมันน็อกขึ้นมาทีเดียวนะก็ไปตายเลย ตายเกี้ยงเลยนะตายเกี้ยงทั้งทั้งที่จะได้เงินอยู่แล้วนะมันก็ไปหมดเเราต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยเนาะนะครับ ทั้งหมดมาที่ที่เลี้ยงปลาปลาทองมาเนี่ยฮะเราเรามีแหล่งความรู้มาจากไหนเราได้วิชาความรู้มาจากไหนในการเลี้ยงปลาก็ติดต่อกับพวกัวกกันอะไรกันมาแนะนำมั่งอะไรมั่งตอนแรกก็เขาก็มาสอนให้เพาะปลาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เพาะปลาเพาะมาตัวหลังนี้มันทำไม่ไหวก็เลยเลิกเพาะเลิกเพาะนะครับมันมันหมุนไม่ไหวสองคน แล้วตอนนี้มีคนช่วยทำทั้งหมดกี่คนนะฮะก็อยู่กันแค่สองคนอยู่สองคนโอ้ แต่ทำโอเคใช่ไหมครับ้เออมันก็เหนื่อยก็พักเอาแล้วกันนะ เหนื่อยก็พักเนาะไหวก็สู้ต่อนะฮะ แล้วก็ในการขายเนี่ยเราขายส่งเป็นกี่เจ้าครับ หรือใครมาซื้อกับเราบ้างยังไง มันมันจะเป็นมีีส่วนมากจะมีแม่ค้าคนกลางอยู่เจ้าเดียว อืคือเขาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแบ่งให้ใครเขาจะมาถึงเนี่ยเขาบอหนึ่งเนี่ยเขาจะมาถึงจับปุ๊บเขาก็แล้วคัดไซส์ไซส์ให้เขาแล้วก็เรียกราคาเขา ต่อรองราคากันพอตกลงราคาปุ๊บก็นับจะถูงแพ็คเขาก็เอาไปพักบ้านเขาสองวันแล้วเขาก็ไปถึงเขาก็จะไปคัดส่งไปอีกทีหนึ่งเขามาซื้อกับเรานี่ออาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งเนี่ยก็ถ้าช่วงนี้เขาก็จะใช้อยู่ประมาณอาทิตย์ละครั้งอืมอาทิตย์ละครั้งอ่า เมื่อวานนี้ก็มาเอาที่บ้านไปบ่อหนึ่งอ๋อเพิ่งมาละเมื่อวานนี้เองอขายไปกี่แสนตัวครับเนี่ย ขายไปทุกหมื่นไม่ถึงหมื่นตัวดีเลไม่ถึงหมื่นตัวให้ตัวละสองพันบาทสองสองพันบาทล้อเล่นนะะเพราะว่าปลามันดูแลนั้นหน่อย มันดูค่อนข้างจะดีหน่อยบ่อนี้ ก็เลยว่าเออ ก็โอเคอ่ะ รายได้โอเคเลยนะฮะ พออยู่ได้ พออยู่ได้อ่ะรวยๆนะฮะสองคนอยู่กันสองคนตายายก็มีความสุขนะครักบแก๊กเรื่อยๆไป พออยู่ได้ครับดีกว่าทำไรทำนาเมื่อก่อนนี้เนาะทำไรทำนาก็แต่อันนี้อยู่ว่าดูอยู่มีความสุขเพิ่มขึ้นนะฮะ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าสองประเภทเอออย่างแรกมีอะไรบ้างอย่างอย่างอย่างจับเสือมือเปล่าเนี่ยอาทิตย์นี้เขาจะมาเอาปลาเราไป เอาปลาของเราไปก่อนอแล้วอาทิตย์หน้าเขาถึงจะกลับมาจ่ายตังค์เรา แต่เขาตกลงราคาไปตกลงราคากันแล้วอะไรกันแล้วคิดแล้วว่าได้เท่านี้เท่านี้แต่งวดนี้เอาไปก่อนนะเอาทิตย์หน้าเลาของเราไปก่อนอพอไปขายหมดแล้วเขาก็เอาทุนเรามาซื้อเราอีกอืเอานั่นนังมาเรียนของเขาเขาก็อ่าใช่ใช่แล้วเลยมีโดนแบบชดเงินไหมฮะก็ มีมั้งก็มีมั้งโดนไปหมื่นกว่าบาทมั้งอะไรมั้งมังมังแต่เราก็จำได้แล้วอะเนาะเ่เขาอีกแล้วเพศที่ประเภทที่สองคืออะไรคือไอ้บางนี่ส่วนมากทุกวันนี้จะถ่ายเป็นเงินสดอก็คือว่าเอาปลาขึ้นมาปุ๊บก็จ่ายตตกลงราคาปุ๊บนับแป๊บใส่ถุงรวมเช็คจ่ายตังค์อมอย่างนี้ว่าจะแบบโอเคมากกว่านะมันมันสบายใจเพราะเราแบบลงทั้งแรงกายแรงงานของเรานะฮะเราก็อยากขายของแล้วเราก็อาจจะ ได้ตังเลยอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นปลาเล็กก็อยู่ประมาณไม่เกินกว่าสองเดือนเพราะสองเดือนนี้มันก็ค่อนข้างจะแน่นบ่อแล้วเพราะเราทำปลาไซส์สองสามบาทเนี้ยมันก็อยู่ประมาณแค่นี้ แต่ถ้าเราทำเจ็ดแปดบาทก็อยู่ประมาณสามเดือนขึ้นไปสี่เดือน ถ้าสองสามบาทก็ประมาณตัวสองนิ้วประมาณสองนิ้ว อย่างนี้ก็สองบาทแล้ว่างนี้ก็สองบาทแล้วอ๋อแต่ตัวไม่เกินสองนิ้วแต่ถ้าเจ็ดบาทไซส์ประมาณไหนเจ็ดบาทมันก็จะอย่างนี้อ๋อ ใหญ่ก็ขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันจะตามสาไปเรื่อย๋อพันปลาตอนนี้ไม่ได้ทำเองก็คือสั่งซื้อของมา แต่ครั้งนี้สั่ที่ไหนสั่งซื้อมาจากแหล่งที่เขาทำลูกปลาตรงแล้วพวกนี้เขาจะที่เราจะซื้อลูกปลามันก็ลำบากเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักไม่อะไรนะ มาซื้อของเขาตรงๆอะมาหนึ่งลูกปลา ปลาเราก็ขายมันก็ได้อมันก็แม่ขามาถึงกติทรงไม่สวยมั่งอะไรมั่งากออย่างนี้ ดูแม่พันธุ์ดีๆ พันธุ์ดีๆมา นี่ขนาดซื้อมาขนาดนั้นนั่นนะบางทีนะเชื่อใจเขานะมาถึงมาเจอเหยื่อไปทิ้งโอ้โห่ามถุงร้องเลยยังไงฮะมันเป็นแบบเขาคัดลูกปลามาให้อ่ะแต่เขานีุ้้มไม่ได้คัดให้เรียบร้อยอ่ะอย่างกับพวกหางปลาทูนี้ก็คือปลาเสียแล้วคือเป็นเยื่อไปแล้วเรามาขายนี่ขายไม่ได้ขายเป็นถุงถุงหนึ่งร้อยตัวเขาก็เอาให้แค่ร้อยบาทหรือห้าสิบบาทไม่คุ้มกับค่าอาหารของเราบางทีบางเจ้าเขาก็ เจอหน้าไม่ไม่หยวนหยวนเอามาส่งเจอครั้งนึงร้องเลยอ่ะครับผมเพราะพวกนี้มันเหลี่ยมกันเยอะเนาะเราเราอาศัยประสบการณ์ในการเจ็ดแปดปีที่เราทำมานะครับ และอนาคตเราแบบมีขยายฟาร์มเร็วอีกไหมฮะ อืม น่าจะมันขยายแล้วเนี่ย เราอยู่แค่เราแค่แค่นี้ใช่ไหมฮะ ให้เราก็แบบ อยู่ได้ พอมีพอกินแล้วเนาะมันไม่ไหวแล้วด้วยด้วยแรงเราด้วยใช่ครับมันมันไม่มีใครมาสารต่อแล้วก็ไม่รู้จะขยายไปได้ยังไง ก็ทำได้แค่นี้ถ้ามีคนสารต่อก็เออให้ทำก็ไม่มีใครทำ